สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันเอกสาร หรือว่าแชร์ด็อกิเมนต์นะคะ เมื่อใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 สร้างเอกสารขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้มีความต้องการที่จะแบ่งปันเอกสารนั้นๆ ให้กับทีมงานคนอื่นๆนะคะ มีวิธีการแบ่งปันได้หลาย ๆ วิธีด้วยกัน สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ การเชิญบุคคลนะคะหรือว่า invite people นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะใช้คำสั่งแชร์คลิกคำสั่ง invite people นะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อ email address ของผู้รับ ังจากนั้นกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้รับนะคะ โดยเลือก Candidate หรือว่า Can View นะคะ ถ้าเลือก Candidate ก็คือสามารถให้ผู้รับแก้ไขได้นะคะ ถ้า Can View ก็คือสามารถดูได้อย่างเดียวนะคะ หลังจากนั้นนะคะคลิกปุ่มแชร์ค่ะ การแบ่งปันเอกสารวิธีที่2นะคะก็คือการส่งอีเมล address นะคะการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่แทนจดหมายบนกระดาษ แต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยัง ผู้รับอีกเครื่องหนึ่งนะคะ ปัจจุบันอีเมลหรือว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคนใช้มากที่สุดนะคะ เพราะสามารถติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ แชมป์สั่งแชร์ค่ะ คลิกคำสั่งอีเมลค่ะ หลังจากนั้นนะคะทำการเลือกลักษณะของการส่งอีเมลนะคะ send as attachment ก็คือการส่งอีเมลแล้วก็แนบไฟล์ตัวนี้ไปด้วยนะคะ send a link ก็คือส่งลิงก์ไปนะคะ ถ้าซื้อ as PDF ก็คือส่งอีเมลพร้อมกับไฟล์ PDF นะคะ send as XPS ก็คือส่งอีเมลพร้อมกับไฟล์ XPS นะคะ send as internet fax ก็คือส่งอีเมลไป นะคะแล้วก็แฟกในที่นี้นะคะขอเลือก send as attachment นะคะ ขึ้นเป็นกล่องข้อความของ Outlook นะคะ ในช่อง To นะคะทำการพิมพ์ Email Address ของผู้รับนะคะ CC ก็คือสำเนาถึงใครอีกบ้างนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีไฟล์ที่เราแบ่งปันให้กับผู้รับนะคะ ในช่องของข้อความ และสามารถพิมพ์เนื้อหาของจดหมายไปได้นะคะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มเซ็นนะคะอีเมลของเราก็จะส่งไปให้ผู้รับค่ะวิธีการแบ่งปันเอกสารวิธีที่3นะคะก็คือการนำเสนอออนไลน์นะคะหรือว่าพิซินออนไลน์นะคะเป็นอีกเทคนิคใหม่ที่สามารถทำได้ใน Microsoft Word 2013 คือการนำเสนอเอกสารบนออนไลน์ ได้ทันทีนะคะเพื่อให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่น แม้ผู้ใช้คนอื่นที่ไม่มีโปรแกรม Microsoft Word 2013 ก็ยังสามารถดูและสามารถเขียนคอมเมนต์ต่างๆ ลงบนเอกสารที่นำเสนอแบบออนไลน์ได้ รวมถึงการดาวน์โหลด เอกสารและแก้ไขเอกสารได้อีกด้วยค่ะ วิธีการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะจากแต่ไฟล์นะคะเชมสั่งแชร์ค่ะ คลิก Present Online ลิกปุ่ม Present Online ค่ะรอกระบวนการอัปโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์นะคะ เมื่อทำการเสร็จสิ้นนะคะ ทำการ Copy Link นะคะ โดยคลิกปุ่ม Copy Link นะคะ หรือปุ่ม Send in Email เพื่อแบ่งปันไฟล์ให้กับผู้ร่วมงาน นะคะคลิกปุ่ม start presentation เพื่อเริ่มทำการนำเสนอออนไลน์ หลังจากคลิกปุ่ม Start Presentation เพื่อเริ่มแบ่งปันเอกสารจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม พร้อมแท็บคำสั่ง 2 แท็บก็คือแท็บไฟล์แล้วก็แท็บ Present Online นะคะ และในขณะที่มีการนำเสนอออนไลน์ ผู้ใช้สามารถจดโน้ตด้วยวันโน้ตไปพร้อมกันได้นะคะ หรือเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มได้หรือแก้ไขเอกสาร และถ้าต้องการจบการนำเสนอ Microsoft Word 2013แบบออนไลน์ ก็เพียงคลิกปุ่ม In Online Presentation ที่แถบ r i บบ o n ด้านบนนะคะ วิธีการแบ่งปันเอกสาร วิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นการสร้างบล็อกโพสต์นะคะบล็อก หรือว่าเว็บบล็อกนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมองประสบการณ์ ความรู้และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้คนเขียนที่ผู้คนหนึ่งๆนะคะหรือว่าบล็อกเกอร์สนใจโดยเฉพาะ และบุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ใน Microsoft Word 2013 มีเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถเริ่มสร้าง เอกสารบล็อกสำหรับนำไปเผยแพร่ได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่ง push to block ซึ่งจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บล็อกก่อนเพียงครั้งเดียว บล็อกที่ Microsoft Word สนับสนุนมีแนะนำไว้นะคะ ตัวอย่างเช่น SharePoint บล็อกถ้าองค์กรมี SharePoint สามารถเปิดพื้นที่บล็อก ใช้ได้ทันทีโดย แจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์นะคะ WordPress บน wordpress.com เป็นบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย Blogger เป็นบน blogger.com เป็นบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะ t e l l i g e n t Community มีค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่างกันไปตามระดับของการบริการค่ะ t y p e s มีค่าบริการ ในการใช้จ่ายในราคาที่ต่างกันไปตามระดับของการบริการเหมือนกันนะคะ การสร้างบล็อกโพสต์ใน Microsoft Word 2013 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์ เลือกคำสั่งแชร์ค่ะ คลิกปุ่ม post to blog คลิกปุ่ม post to blog อีกครั้งนะคะ ลิกปุ่ม Register Later ค่ะ พิมพ์ชื่อเรื่องในช่อง Post Title นะคะพิมพ์ชื่อเรื่องลงไปนะคะ อนุสิทธิ์นะคะสำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ หากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ